ตัวเราเองครับ สร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นกับตัวเราเอง อย่าลืมว่าธรรมชาติของเรารักษาเรานะครับ แต่ก่อนไม่มีวิทยาศาสตร์ทำไมมนุษย์สัตว์ถึงอยู่ได้ คิดอย่างนี้วิธีคิดนะครับแปลว่าสัตว์ทุกตัวย่อมกลัวเจ็บกลัวตายสัตว์ทุกตัวย่อมมีศักยภาพในการที่จะรักษาตัวเองต้องจำนะภาษาต้องจำสัตว์ทุกตัวในโลกนี้ย่อมมีศักยภาพ ที่จะรักษาตัวเอง มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน งั้นไม่ต้องให้ใครมารักษาเรา และหรือไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรมารักษาตัวเรา กลับมาเถอะครับ อากาศเป็นยารักษาตัวเราดีกว่า น้ำเป็นยารักษาตัวเราดีกว่า พืชและผลไม้รักษาตัวพืชเป็นยารักษาตัวเราดีกว่า เห็นไหมสัตว์ตัวเล็กตัวน้อย เป็นยารักษาตัวเรา เห็นไหมง่ายง่าย ขึ้นเยอะไหมครับ ภาษาลุงง่ายเยอะง่ายเยอะง่ายเยอะแต่คิดรูปแบบนี้นะ ไม่วุ่นวายด้วย